เทศนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้ดีกันแล้วนะคะว่าเขามีประโยชน์มากๆเลยนะ ทั้งทาน ทั้งทานนะคะ มีประโยชน์กับทั้งสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณด้วย ตั้งแต่เด็กๆนะคะ จำความได้ว่าคุณแม่เนี่ย ชอบแบบฝานมะเขือเทศมาปกที่หน้าให้เนี่ยเวลานึกถึงมะเขือเทศอะ่ะก็จะจินตนาการไปนะว่า สมมติว่าผู้หญิงที่จะเป็นตัวแทนของมะเขือเทศอ่ะจะเป็นแบบไหน วันนี้เนี่ยหนูก็เลยจะมาแต่งหน้าโดยที่มีแรงบันดาลใจมาจากเจ้าลูกมะเขือเทศแดงๆแบบนี้นะคะคือในความเห็นของหนูเนี่ยมะเขือเทศอ่ะเวลาที่เรานึกถึงอ่ะเราจะนึกถึงคนที่มีสุขภาพผิวดีๆฉ่ำ ๆปากแดงๆแก้มแดงๆดู แบบว่าเลือดฝาดดูเด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะ วันนี้เนี่ยก็เลยคีเอทออกมาเป็นลุคนี้นะคะโดยที่เราจะเน้นที่ตาน้อยมากนะคะ แต่ว่าก่อนอื่นนะคะ ก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าลุคนี้กันด้วยมีไอเดียการบำรุงผิวดีๆ จากมะเขือเทศมาฝากทุกคน เป็นอะไรที่ง่ายมากๆด้วย ก็คือการทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมจากมะเขือเทศนั่นเอง ี้เนี่ยเขาเป็นคอลลาเจนที่ผสมไลโคปีนนะคะก็คือมะเขือเทศนั่นเอง แล้วก็นอกจากมะเขือเทศเนี่ยก็จะมีวิตามินซีแล้วก็ซิงค์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะมาเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวของเรานั่นเองพูดถึงคอลลี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อคอลลาเจนที่โตมากับนุ้ยเลยนะจำได้ว่าสมัยที่เขาออกมาใหม่ๆนะคะช่วงนั้นเนี่ยนุ้ยอยู่แบบมหาลัยอะซึ่งนานมากๆแล้วนะตอนนั้นอะ นุ้ยก็เริ่มทานคอรี่แล้วนะจนผ่านมาเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาสูตรปรับสูตรขึ้นมาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนอันนี้นะคะเขาเป็นคอรี่ไลโคบีนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสูตรที่หนุ้ยชอบตัวหนึ่งเลยนะ อันนี้ถามว่าตัวนี้เนี่ยเขามีประโยชน์ยังไงนะคะ อย่างแรกเลยนะคะ ก็คือคอลลาเจนแน่นอน ว่าพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยผิวจะมีความแบบนุ่มชุ่มชื่นเรียบเนียนอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะ าที่พิเศษของตัวนี้นะคะ คือเขามีวิตามินซีมะเขือเทศแล้วก็ซิงค์เนี่ย มันจะยิ่งช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแบบใสขึ้น แล้วก็เวลาที่เราเป็นสิวมีรอยสิวหรือว่ามีจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาก็จะช่วยมากกว่าการทานคอลลาเจนปกตินะคะ ชาติอะไรเงี้ยเป็นรสชาติที่ทานง่ายนะคะ กลิ่นจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่หน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้ หาซื้อง่ายมากๆเลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นกล่องนึงเนี่ยมี 3 ซอง ถ้าใครที่อยากลองทานและอยากเห็นผลจริงๆนะคะนุ้ยแนะนำว่าให้ทานต่อเนื่องติดต่อกันนะคะ ทุกวันก่อนนอนเป็นเวลา 2 อาทิตย์นะ รับรองว่าจะเห็นผลแน่ๆเลย อันนี้นะคะชงแล้วเขาก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้ แล้วก็มีความกลิ่นหอมแล้วก็ทานง่ายนะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับการบำรุงผิวจากมะเขือเทศ แล้วก็คอลลาเจนที่นุ้ยนำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะ เอาละค่ะ ตอนนี้นะคะได้เวลาไปแต่งหน้ากันแล้วค่ะ ไปเลยค่ะ ตอนนี้นุ้ยลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้เนี่ยบางเบาเป็นธรรมชาติน่าจะเหมาะกับลุคนี้ค่ะ เขียนคิ้วแบบเป็นธรรมชาติด้วยดินสอเขียนคิ้วแบบสีอ่อนๆนะคะ จากนั้นเนี่ยก็ใช้มาสคาร่าปัดคิ้วนำมาปัดคิ้วให้ฟูๆขึ้นนะคะ จากนั้นเนี่ยนุ้ยก็จะใช้แปรงปัดคิ้วนะคะ ปัดทับอีกทีนึง เพื่อให้คิ้วเนี่ยดูฟูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่จับกันเป็นก้อนๆค่ะ จากนั้นนะคะนุ้ยจะใช้ลิปสติกสีออกส้มๆอมแดงๆนิดหน่อยนะคะ มาทาที่แก้ม วันนี้เนี่ยนุ้ยใช้ลิปเยอะมากนะคะในการทาปากเพื่อให้ปากเนี่ยดูมีมิติมากขึ้น เริ่มจากนุ้ยจะใช้ลิปสติกสีนูดนะคะทาให้ทั่วริมฝีปากเพื่อกลบสีปากนะคะแทนการใช้คอนซีลเลอร์จากนั้นเนี่ยก็จะใช้ลิปสีเดิมที่เราลงที่แก้มนะคะนำมาทาให้ทั่วริมฝีปาก จากนั้นเนี่ยก็ใช้นิ้วนะคะเบลนให้ฟุ้งๆให้เลยขอบปากออกมานิดหน่อย แล้วก็เพื่อให้ลุคนี้นะคะ มีความฉ่ำเนี่ย นุ้ยก็จะลงลิปออยนะ ทับลงไปอีกทีนึง ลุคนี้นะคะ นุ้ยแต่งตาแบบง่ายมากๆเลยนะ ใช้แค่อายแชโดว์นะคะ สีน้ำตาลอ่อนๆ แบบแมทนะ ทาให้ทั่วเปลือกตานะคะ จากนั้นเนี่ย ก็จะใช้อายไลเนอร์เขียนเฉพาะที่โคนขนตานะคะ จากนั้นก็ปัดมาสคาร่าทั้งบนและล่างได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะคะ ตอนนี้เนี่ยปากยังแดงไม่พอนะคะนุ้ยก็เลยจะใช้ลิปสติกสีแดงนะคะ แตะแตะทับลงไปอีกรอบหนึ่งนะที่ด้านในริมฝีปากนะคะ จากนั้นเนี่ยก็เม้มปากแล้วก็เบนเบนให้เขาฟุ้งออกมานะ เป็นไงกันบ้างคะลนี้มีความแต่งง่ายที่สุดเลย ใช่ไหมคะ เพราะว่าเราไม่เน้นแต่งตายเยอะมากนะคะ เน้นแค่แบบแก้มกับปากให้ดูแบบช้ำๆยังไงคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะ ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊าย บาย